ความรู้พื้นฐานหุ่นยนต์ หุ่นยนต์ คือเครื่องจักรกล ที่มีลักษณะโครงสร้าง รูปร่าง รูปแบบแตกต่างกัน หุ่นยนต์ในแต่ละประเภทจะมีหน้าที่การทำงานแตกต่างกัน ตามประเภทการใช้งาน สามารถทำงานได้โดยการควบคุมโดยตรงของมนุษย์ หรือเป็นระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ ถูกสร้างขึ้นสำหรับงานที่มีความยากลำบาก หรือมีอันตราย ต้องการหลีกเลี่ยง การใช้มนุษย์ เช่น การสำรวจในพื้นที่อันตราย งานด้านอวกาศ ปัจจุบัน เทคโนโลยีหุ่นยนต์มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนมากขึ้น ดังจะเห็นว่า หุ่นยนต์เริ่มเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวัน อาทิเช่น หุ่นยนต์ดูดฝุ่น หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ หุ่นยนต์ที่เป็นเครื่องเล่นของมนุษย์ หุ่นยนต์สำหรับงานบริการ หุ่นยนต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะการใช้งานคือ 1. หุ่นยนต์แบบติดตั้งอยู่กับที่ เป็นหุ่นยนต์ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้ด้วยตนเอง มีลักษณะขอนแขนกล ส่วนใหญ่มักใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ 2. หุ่นยนต์ชนิดเคลื่อนที่ได้ เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไปไหนมาไหนได้ อาจจะเป็นการเคลื่อนที่โดยการใช้ล้อหรือขา หุ่นยนต์ประเภทนี้ เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการสำรวจพื้นที่ต่างๆ ที่มนุษย์เข้าถึงได้ยาก เช่น หุ่นยนต์สำรวจดาวอังคาร ในปัจจุบัน หุ่นยนต์ถูกนำมาใช้ในงานสันทนาการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นของเล่น ที่มีลักษณะคล้ายหุ่นยนต์ มีการพัฒนาหุ่นยนต์ ให้มีลักษณะคล้ายมนุษย์ หรือเราเรียกว่าฮิวแมนอยในประเทศไทยนั้น สถาบันการศึกษาทั้งในระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษา ได้ให้ความสำคัญกับวิทยาการด้านหุ่นยนต์ มีการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีของประเทศพัฒนาแล้ว มีการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์หลายรายการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นักเรียนนักศึกษาของประเทศไทย มีความรู้ความสามารถทางด้านหุ่นยนต์สูง ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันหุ่นยนต์มากมาย ความหมายของหุ่นยนต์ โดยสถาบันหุ่นยนต์อเมริกา The Robotic Institute of America ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ หุ่นยนต์คือเครื่องจักรใช้แทนมนุษย์ ที่ออกแบบให้สามารถตั้งลำดับการทำงาน การใช้งานได้หลากหลายหน้าที่ใช้เคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ ส่วนประกอบต่างๆ เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ ตลอดจนการเคลื่อนที่ได้หลากหลาย ตามที่ตั้งลำดับการทำงาน เพื่อสำหรับใช้งานหลากหลายประเภท ตัวอย่างหุ่นยนต์ หุ่นยนต์มีมากมายหลากหลายแบบ ยกตัวอย่างเช่น หุ่นยนต์ฮิวแมนอยเป็นหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเหมือนกับมนุษย์ a n นดรอยเป็นการเรียกหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่สามารถแสดงออกเหมือนมนุษย์ แม้ว่ารากศัพท์ภาษากรีกของคำนี้หมายถึงเพศชาย แต่การใช้ในบริบทภาษาอังกฤษมักไม่ได้มีความหมายเจาะจงว่าเป็นเพศใด จีนอยเป็นการเรียกหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ เพศหญิงอ a c t r o y เป็นหุ่นยนต์ที่เรียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ เช่น กระพริบตา หายใจ เริ่มพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยโอซาก้า และบริษัทโคโคโรไซบอก เป็นหุ่นยนต์ที่เชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิต หรือครึ่งคน ครึ่งหุ่น เริ่มปรากฏครั้งแรกในเรื่องแต่งในปี คศ 1960 นาโนโรบอทเป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กมาก ขนาดประมาณ 0.5 ถึง 3 ไมครอน กฎ 3 ข้อของหุ่นยนต์ ตั้งขึ้นโดยไอแซคอาซิมอฟเพื่อใช้กับหุ่นยนต์ ในนิยายวิทยาศาสตร์ กฎเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับหุ่นยนต์ ในชีวิตจริงแต่อย่างใด แต่เป็นกฎ ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้สนใจในวิทยาการหุ่นยนต์ ข้อ 1 หุ่นยนต์มิอาจกระทำการอันตรายต่อผู้ที่เป็นมนุษย์หรือนิ่งเฉยปล่อยให้ผู้ที่เป็นมนุษย์ตกอยู่ในอันตรายได้ ข้อ 2. หุ่นยนต์ต้องเชื่อฟังคำสั่งที่ได้รับจากผู้ที่เป็นมนุษย์เว้นแต่คำสั่งนั้นๆ ขัดแย้งกับกฎข้อแรก ข้อ 3. หุ่นยนต์ต้องปกป้องสถานะความมีตัวตนของตนไว้ตราบเท่าที่การกระทำนั้นมิได้ขัดแย้งต่อกฎข้อแรก หรือกฎข้อที่ 2 สรุปง่าย ๆ คือหุ่นยนต์จะไม่ทำอันตรายมนุษย์นั่นเอง ประโยชน์และความสามารถของหุ่นยนต์ หุ่นยนต์มีบทบาทกับชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันทำให้ความสามารถของหุ่นยนต์ พัฒนาอย่างรวดเร็ว สามารถทำงานด้านต่าง ที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ หรือเป็นงานที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ อาทิเช่น หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม นำมาใช้เพื่อทดแทนการจ้างแรงงาน สามารถเพิ่มจำนวนผลผลิตให้สูงขึ้น และลดความเสี่ยงจากงานที่เป็นอันตราย หรือเป็นงานที่ต้องการความรวดเร็ว แม่นยำในการผลิต หุ่นยนต์ทางการแพทย์ เป็นหุ่นยนต์ ที่ช่วยเหลือแพทย์ในการรักษาคนไข้ หุ่นยนต์สามารถทำงานที่มีความละเอียดสูง เกินกว่าที่มนุษย์จะทำการได้ เช่นการผ่าตัดดวงตา การผ่าตัดสมอง หุ่นยนต์แขนกลจึงเป็นส่วนหนึ่งของการผ่าตัดด้านการแพทย์ รวมถึงงานด้านบริการ เช่นการให้บริการผู้ป่วย การให้ข้อมูล การจ่ายยา รวมถึงหุ่นยนต์ ที่ใช้สำหรับการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาล หุ่นยนต์สำรวจเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในงานสำรวจพื้นที่ที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงได้ อาทิเช่น ทะเลลึก ภูเขาไฟ อวกาศ การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการวิจัยและสำรวจ จึงมีความสำคัญ เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทนต่อสภาพแวดล้อม และสามารถทำการควบคุมหุ่นยนต์ได้ในระยะไกล ด้วยระบบควบคุม มีเซ็นเซอร์ต่างๆ ติดตั้งกับตัวหุ่นยนต์ พื่อให้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ หุ่นยนต์ด้านความมั่นคง เป็นหุ่นยนต์ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในงานด้านความมั่นคง หรือทางทหาร อาทิเช่น อากาศยานบินไร้คนขับ หุ่นยนต์สีขาขนส่งสัมภาระ ระบบนำวิถี ระบบตรวจจับอาวุธ หุ่นยนต์ตำรวจ หุ่นยนต์ทหาร หุ่นยนต์ด้านการให้ความบันเทิง หุ่นยนต์ประเภทนี้ ถูกพัฒนาให้สามารถโต้ตอบกับมนุษย์ได้ สามารถเข้าใจคำสั่งง่ายๆ ของมนุษย์ เน้นการให้ความบันเทิง อาจจะเป็นลักษณะของสัตว์เลี้ยง หรือเป็นลักษณะของหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ หุ่นยนต์ด้านการให้บริการ เป็นหุ่นยนต์ที่สร้างมาสำหรับการให้บริการบุคคลทั่วไป มีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้แทนมนุษย์ในงานบริการ อาทิเช่น หุ่นยนต์บริกร หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร หุ่นยนต์ที่ให้คำแนะนำข้อมูลการเลือกซื้อสินค้า หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าในสต็อก หุ่นยนต์ทำอาหาร หุ่นยนต์ที่ใช้ในครัวเรือน เป็นหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นสำหรับอำนวยความสะดวกสบายภายในครัวเรือน อาทิเช่น หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุในบ้าน หุ่นยนต์ดูดฝุ่น หุ่นยนต์บริกร หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา เป็นหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นมาสำหรับการศึกษาโดยเฉพาะ ใช้ช่วยในการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความสนใจในบทเรียนมากขึ้น หุ่นเหล่านี้มักจะทำหน้าที่เป็นเครื่องช่วยสอน และมีการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างรวดเร็วกับผู้เรียน จะเห็นได้ว่าหุ่นยนต์มีประโยชน์กับมนุษย์อย่างมากมาย ในบทเรียนนี้เราจะเน้นการสร้างหุ่นยนต์แบบง่ายๆ เพื่อการศึกษาเบื้องต้น โดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษา ด้วยเหตุที่ราคาไม่แพง และมีความซับซ้อนในการเรียนน้อย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นในการพัฒนาหุ่นยนต์